ขอจังๆสักตามา ผมจะหยุดละนะครับเล่นต่อไปมีโอกาสโดนดูด เสียนะมีโอกาสเสียนะ บอกเลยฮะเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มฝืดแล้วเห็นไหมนะ สักทีสักที มาเออขอตัวต่อนะสามสอง สี่เรียบร้อย มา ตัวเขียวได้ไหมแถวแรกอะเออมา เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมขอเพียงเท่านี้เลยสวยงามพระรามเปรตจัดไปครับผมเตะหนักๆไมเลยครับ ผมมา ท่านผู้ชมดูเอาแล้วกันนะผมไม่พูดมากนะเจ็บคอแล้วท่านผู้ชมฮะดูเอาตรงนี้แล้วกันท่านผู้ชมอืมอือหือท่านผู้ชมฮะอ่ะ มาล่าสุดถอนนะท่านผู้ชมฮะ ถอนออกไป4มื่นเรียบร้อยฮะก็เหลือติดบัญชีไว้3,600เอ้าเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆอย่างเป็นทางการสักนิดหนึ่งนะกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับมีต้นสเต็ปฝันมาแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางด้านศพปปลาวด้วยนะครับผมสบายดียินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเออสำเนียงประมาณนี้นะครับผมดูช่องลาวสตาร์ชาแนลนะครับมาบ่อยนะด้วยความที่แบบว่าเอออยากแบบเอนจอยกับ กับเพื่อนๆทางด้านสปปลาว เพื่อนบ้านเราด้วยนะเข้ามาจอยกันหลายท่านหลายคนเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเพื่อน ๆ ท่านใดนะครับที่ดูเฮต้นอยู่นะเฮต้นขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าให้ดูเฮต้นเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับคิดซะว่าเฮต้นมาทำคอนเทนต์เล่นเกมให้ดูแบบสนุกสนุกเฮฮานะสนุกสนานเฮฮากันนะครับเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ท่านผู้ชมฮะให้คิดซะว่าเฮต้นทำคอนเทนต์เลย คิดอย่างนั้นเลยดูเอาสนุก นะครับไม่ชักชวนไม่ได้ชักชวนให้ทำตามนะครับมาโอเค นะ อย่างที่สัญญากันไว้นะ ถ้าเกิดว่ากำไรถึง1 0,000ผมจะกดเบ็ด500ให้ดู อ่ะพูดแล้วพูด พูดแล้วพูดเลยไม่คืนคำแน่นอนนะครับ อ่าอยู่ที่เบ็ด30ก่อนแล้วกันนะครับ ผมทุนมา3 6 0กอ่ะเดี๋ยวกดล้างหน้ากระดานไปสักหน่อยอ่ะสามสี่หมุนเดี๋ยวว่ากันฮะท่านผู้ชมอืม อ้าขอยัดเทอร์โบนะเร็วๆไปแน่จริงมา ไม่ได้เข้านานแล้วฟีสปินอะจนเจียนจะเข้านะตาเนี้ยนะผมว่ามีสิทธิ์นะฟีสปินเนี่ย แต่ที่แล้วไม่ไม่แบบโอ้โหน้อยมาก ไม่ไม่มาหลอกมาล่อเลยฮะ ห่างไกลเลยแต่ยังดีว่าแตกนอกแล้วแบบรางวัลใหญ่มันออกยิ่งผมดันขึ้นเบ็ดลอยแล้วแหละเป็นเรื่องนะท่านชม อืมมาดอกนี้ ได้ไหมเออถึงอยู่สวยฮะหนึ่งสองสามเรียบร้อยมาขบมนนี้ไปฮะ ยังได้แถวเต็มอีกมา อืมไม่ต่อเนี่ยเลยเอาเรื่องกับมึงเตกอืมสองร้อยเจ็ดสิบเราไป หนึ่งสองสามแถวเต็มเลยแตกใหญ่ด้วยครับผม อืมมาดิครับผมนะคอมโบนี้สวยสวยจริง ๆ ครับผมท่านชม สามพันหนึ่งร้อยครับผมสามพันหนึ่งร้อยเป็นสี่โดยประมาณมา เออ ถ้าแบบนี้คุยกันรู้เรื่องนะมีสิทธินะ แต่นอกดีอีกแล้วท่านผู้ชมฮะ นะครับฟิลิปปินส์ก็เกือบเข้าหนึ่งรอบมามาดูซิว่า เออในรอบเนี้ยนะฟิลิปปินส์มันจะเข้าอีกหรือเปล่า ขออนุญาตขยับขยายขึ้นไปเลยนะท่านผู้ชมอ่ะขออนุญาตขยับขยายขึ้นไปที่เบ็ดหกสิบเลยแล้วกันนะครับนะกดเลยผมกดมือเรียบเลยลงเรียนเฮียต้น ตะลือตกบ้านเรียบร้อยนะ เพิ่มเบ็ดโปะปะซัมบาราซัมบาราเฮขึ้นมาดอกเดียวครับผมท่านผู้ชมเป็นเรื่องนี่ครับฟีสปินเข้านะสามตัวจีนแดงนะเป็นเรื่องฮนะมาดูซิว่าคอมโบของฟีสปินจะสวยขนาดไหน จบฟีสปินจะบวกเท่าไหร่ นะครับมาดูไปพร้อมกันนะที่ต้นไม่สามารถบอกได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับ ผมนะไม่ได้รู้อนาคตั้งงั้นก็คงรวยตายห่าไปแล้วท่านผู้ชมขออนุญาตนะเออจะกำไม่สุภาพ้วมันแบบฟิลอารมณ์นั้นจริง ๆ นะท่านผู้ชมเหมือนแบบว่าซื้อหวยอ่ะนะครับรู้อนาคตก็รวยไปแล้วครับผมนะไม่ต้องมานั่งแบบเอองกงกงกอยู่นะครับ แต่ในทิศทางของเกมสล็อตท่านผู้ชมนะบอกสักนิดหนึ่งมันก็คงไม่เหมือนกับหวยเนาะมันก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงแหละนะครับมีแต่รางวัลใหญ่นะครับผมตามรอบที่เขาแจกจริง ๆนะครับเอาง่ายว่าให้ท่านผู้ชมคิดอย่างเงี้ย สมมุติว่า 1 เกมคนเล่น 100 คนนะพอถึงรอบมันอ่ะมันจะมีสักคนสองคนที่แตกรางวัลใหญ่ท่านผู้ชมฮะอันนี้ผมพูดตามความจริงเลยนะ ก็ไม่แปลกใจว่าทำไม มันถึงได้รับความนิยมนะเล่นเบ็ดน้อยแต่แตกรางวัลใหญ่ มันเป็นเพราะอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะก็คือตัวเกมมันแจกจริงนั่นแหละนะครับมันก็เลยน่าสนใจนะครับ น่าเสี่ยงน่าลุ้นอ่ะเอาง่ายๆเลยฮะเพราะว่ามันแตกจริงฮะถามว่าช่วงดูดมีไหมบอกเลยนะมีนะครับ ผมดูดเครดิตจัดๆมีนะ เยอะด้วยนะครับ เลือกจังหวะ เลือกเวลาให้ถูกนะ เพราะว่าในคลิปเฮตต้นเนี่ยส่วนมากก็จะบอกเรื่องเวลา นะเวลาที่เฮียต้นเล่นในแต่ละเกม อ่ะอย่างตอนเนี้ยนะครับ เกมนี้ก็เฮียต้นเล่นกี่โมงเนี่ยประมาณบ่ายโมงท่านผู้ชมฮะนะครับบ่ายโมงเลยสดๆร้อนๆเลยกำลังร้อนๆเลยตอนนี้สองพันหกร้อยก็ผมนะคอมโบนี้นะเบ็ดหกสิบก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสมน้ำสมเนื้อน้าก็ไม่ได้มากมายอะไรนะ บอกเลยนะครับอขออนุญาตออโต้สปินนะ ไปเรื่อยๆดูดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าเราโดนดีนะ มากดสปิน ถึงรอบมันแจกจริง ๆอะ่ะนะ ก็ไม่ต้องแปลกใจฮะ ถ้ามันได้อะเนี่ย จริง ๆ โอ้โหท่านผู้ชมอะผมหยุดตรงนี้เลย หยุดตรงนี้ที่เธอ ไม่ไปไกลแล้วใจ มาครับผมท่านผู้ชม เริ่มมาแล้วนะครับโอ้ยขอเน้นๆแบบนี้เราชอบจัดเลยอะนะครับ 7,269 นะครับกำไรหมื่นไปแล้วท่านผู้ชมฮะเพราะงั้นเนี่ยตามที่ผมได้สัญญาไว้พูดกับเพื่อนไว้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมทำกำไรถึงหมื่นผมจะกดเบ็ด 500 ให้ดูท่านผู้ชมอ่ะถือซะว่าผมทำคอนเทนต์ให้ดูแบบสนุกสนุกสนานเฮฮาแล้วกันนะครับไม่ดูแบบขำๆนะเพื่อความบันเทิงนะไม่ได้แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับมาปรับไปที่เบ็ด 500 ผมจะขอยัดกดมือนะครับผมแล้วก็ปิดเทอร์โบด้วยมันจะได้ลุ้นแบบเหมือนลุ้นไพ่อ่ะนะทีละใบทีละใบอ่ะไปครับหมุนแรกฮะ เอาง่ายว่าผมสัญญาเลยว่าถ้าเข้านี่คืออลังการแน่นอนนะอลังการจริงๆนะถ้าเข้านะ เบ็ดห้าร้อยเนี่ยนะครับเพราะว่ารางวัลมันคูณกับจำนวนเบ็ดแต่ละไม้ของเราด้วยนะ ได้ได้เยอะจริงฮะความอลังการเกิดขึ้นแน่นอนเข้าเบ็ดห้าร้อยขนาดนี้นะครับ ถ้าแตกสามสี่หมื่นนี่ไม่ต้องแปลกใจนะผมว่าปกติเลยด้วยซ้ำอะมาสวยอะเก้าร้อยแถวไกลถึงไหมยังถึงอยู่นะ แถวสามมีไหม มีตัวต่อด้วยเอามาเก้าพันเห็นไหมท่านผู้ชมฮะ มาแล้วนะ เริ่มมาแล้วคอมโบนี้สวยนะหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบฮะ นะเบ็ดห้าร้อยก็เนี่ยแบบเนี้ย ถ้ามันแตกคือแตกแบบนี้นะครับ เอาไป ไปซะหน่อยทำกำไรขนาดนี้นะ ก็เล่นให้ดูน้อยเกินไปเนี่ยก็จะว่านะเฮียกดอีกหน่อย เฮียกดอีกหน่อยอยู่นั่นแหละ มา นะฟีสปินไม่เข้าเลยโอ้โหท่านผู้ชมฮะโอ้ยตัวเดียวตัวเดียวมามามามา ฮ้ยลงมาสัก ตัวหน่อยมาเนี่ยตัวตัวล่างมันไม่นับนะ ติดขอบด้านล่างนะอู้น่าเสียดายว่ะท่านชมฮะนะครับ เนี่ยเห็นไหมขอบด้านล่างเนี่ยใกล้ๆหน้าผมเนี่ยโอ้ไม่งั้นแล้วเป็นเรื่องแน่อืมไปไม่กล้าเทอร์โบนะท่านชมอะใจจะวายโอ้ยแถวไกลสวยด้วยมาเรียบร้อยอืมได้น้อยหน่อยว่ะตัวเชื่อมมีนิดเดียวนะพันเจ็ดฮะ ขอจังๆสักตามา ผมจะหยุดละนะครับเล่นต่อไปมีโอกาสโดนดูด เสียนะมีโอกาสเสียนะ บอกเลยฮะเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มฝืดแล้วเห็นไหมนะ สักทีสักทีมาเออขอตัวต่อนะสามสองสี่เรียบร้อยมาตัวเขียวได้ไหมแถวแรกอะเออมาเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมขอเพียงเท่านี้เลยสวยงามพระรามเปรตจัดไปครับผมเตะหนักหนกไมเลยครับ ผมมา ท่านผู้ชมดูเอาแล้วกันนะผมไม่พูดมากนะเจ็บคอแล้วท่านผู้ชมฮะดูเอาตรงนี้ แล้วกันท่านผู้ชม อืมมาดูให้หนำใจดูให้สะใจครับ ผมเบ็ดห้าร้อยนะอย่าแปลกใจครับผมแสนแตกเรียบร้อยฮะ เอาเรื่องมึงแตกครับ ผมกับเกมมาจงเวสองฮะผมจะเอาจนได้ อ่ะ นะเบ็ดห้าร้อยเนี่ยความผมบอกแล้ว ความบันเทิงมันเกิดแน่นอนถ้ามันเข้านะอืมมันต้องขนาดนี้ฮะมันต้องขนาดนี้จริงๆฮะอืม นิ่มๆ หยุดเพียงเท่านี้ ใครจะไปต่อก็ไปนะนะผมไม่บ้าไปต่อแน่นอนนะผมผมอย่ามายุผมนะนะครับโอเคครับผมท่านชมนะเดี๋ยวผมยังไงก็ถอนอ่ะเดี๋ยวเหลือติมชีเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะตอนนี้ขอถอนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าแล้วกันท่านผู้ชมฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเกมมาจงวีสองท่านผู้ชมฮะรอบหน้าเป็นเกมรายนั้น ติดตามกันไว้ให้ดีนะครับผมจะได้ไม่พลาดโอเคไหมนะรอบนี้เนี่ยพอก่อนแล้วกันเดี๋ยวสั่งถอนก่อนท่านผู้ชมครับ